วันนี้เราจะมาเล่นซิลกันนะครับจากเกมมาวีอ่าโอวีเล่นตัวไหนก็ช่างของตามนี้เลยไปไม่รู้เราจะเล่นไปถึงรอดฝั่งนะครับ ต้องดูแวนก่อนแวนจะสู้เราไหวไหมโอ้โห อ๋อสามตัวเลย แล้วเราจะไหวได้ไงเนี่ย ตอนนี้เราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วกัน เฮ้ยไปเล่นอื่นบ้างดีโอเค เราก็ต้องงี้แล้วครับ เมื่อมีโอกาสเราก็ต้องเข้า ตามได้ไหมไม่ ตามดีกว่าครับเราไม่เน้นตามโอเคยังไงดียังไงดีเพื่อนลงไหมเล่นล่างไหมลงไว้ตรงไหม เฮ้ย เฮ้ย เข้าดิข้าช่วยกันเพื่อนใช่ไหมกัน ย้อนย้อน รอดไหมย้อนย้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงานแล้ะสวยครับขึ้นครับ เราไปคุมเลนกลางดีกว่า เมื่อกี้ดีนะเพื่อนเราเขาช่วยไม่งั้นเราก็อาจจะไม่รอดก็เป็นไปได้ ต่อเลยต่อเลยต่อเลยต่อเลยเฮ้ยนั่นแหละสวยเฮ้ยนั่นแหละสวย เอาเลยไหมเอาเลยไหมอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เตียนเตียนเตียนดิบแม่งเข้าโอ้ยทีโอไม่ทันหิวหิวความหิวทำให้เราไม่รอด เราหิวจนเกินไป โอเคมามาต่อต่อต่อต่อเราคิวไปหกนะครับ ตายไปหนึ่งแอสซิเปสองเราต้องไปเลนล่างบ้างครับเชื่อได้เลยว่ามันต้องมาเลนล่าง Rally to me. เฮ้ย เฮ้ย ปั่นครับปั่น ปั่นเอาให้หมดปล่อยคลิปเข้าครับ แล้วก็ประจามคลิป ออกก่อนครับออกก่อนออกก่อนเข้าไหมเข้าไหม รอดไปนะรอดไปนะรอดไปนะเฮ้ยเฮ้ยได้เฉยเอาไงเอาไงทางนู้นแย่แล้วครับทางนู้นแย่แล้วต้องเล่นนู้นก่อน เปิดอันติใส่แม่งเลย มันไม่รอดนะครับผมย้อนย้อนย้อนเล่นกลางกันกลางกลางเข้ากลางเข้าสามตัวเลยสามตัวเลย เปิดเอง โอ้โห ไม่รอด โอ้ ตายไปสองคิวไปสิบแอซิดไปสามโอเคไม่เป็นไรถือว่าเราได้พยายามเต็มที่แล้ว เล่นครั้งแรกนะครับผม เล่นครั้งแรกของผมเหมือนกัน ออกตามที่เขาให้ออกเลยนะออกตามที่แนะนำให้ออกเลยไม่ได้ออกอะไรเพิ่มที่ของเราเอง ผมก็ไม่รู้หรอกว่าออกอะไรจะแรงจะจะลองดู เริ่มเริ่มยินละเฮ้ยเฮ้ยโอเคไม่เข้าไม่มาไม่เอาเดือดไม่เอาไม่เข้าเดือดครับเข้าเดี๋ยวเราตายต้องให้เราเอาจากป้อมก่อน เอาไง เอาไง เอาไงรอดไหมโอ้โห เราก็จะ เราก็จะไม่ไหว โอเคเอาคิวไปหนึ่งตัว เรียบร้อยไม่เคยกล้าออกเลยเจอเฮลไม่เคยกล้าออกเราไม่ได้เก่งขนาดนั้น แค่สิบสองเองทายไปสองเลย ไม่ด้เก่งเลย มาลิบลิบอุ้ยไม่รอดครับ เราโอ้โห หิวไปหน่อย โอ้แล้วหิวเกินไป โอ้โหไม่เคยได้เลยอะ เราสิบสามนะครับ ย้อน ย้อนก็ไม่รอด ตายยกทีมเลย ทีมเขารอไปสองคนมา ตาเราบ้างทีนะโอเค วูมาสามเลย ไวไหมซุ่มเดียวไหมแบนซุ่มเดียวแบนซุ่มดีกว่า เอาทีละสองตัว เออสองตัวเลย ย้อน ย้อน ย้อน เลยสวยเล่นั้แรกโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าทีมเราจะอ่อนมากโอ้ทำไมทีมมันอ่อนยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งปิดงานดิใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็น เอ้ยเอ้ยหนีก่อนหนีก่อน เอ้ยต้องตาย กูขอโทษเอาเลิกกัน โอ้ยเลือดแน่นทุกตัวเลย เอาละครับ เอาละครับ จะเข้ากูครับผมเอาเอาใครไวกว่ากันเอาเอาดิเอ้ยโอ้โหเราไม่รอดเลี้ยงเลือดนะครับผม ของเลี้ยงเลือดดีกว่า 8แล้วครับผมตายไป4แอซิดไป7โอเคก็จะเกิดละต้องเดินล่างก่อนเฮ้ยต้องไล่เินล่างมา Rally to me. Ultimate. Hmm. Okay, เห็นอยู่แบบแถวแนวไหนแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวกูไปหาแป๊บนึงมันเห็นแล้วแหละ Only the righteous will prevail. Double kill. ยอมเลย ยืนยอมมอบตัวเลยเหรอรีบทำไมรีบมอบตัวทำไมทำไมต้องรีบมอบตัว ยืนเหมือนยืนมอบตัวเลย เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอ้าว โอ้โหจะรีบปิดงานทำไมเนี่ย ปิด ซะแล้ว โอเค m พีไป เราก็ได้ MVP ไปนะครับ ครั้งที่หนึ่งไงไหมครั้งแรกด้วย ที่ผมเล่น โอเค ย้อนได้ 10 ด้วยเราค่าเราคิวไป 22 ตายไป4แอซิดเพื่อนไป 7 ได้ 14 นะครับ อ่า ขอตัดคลิปไปแค่นี้ เจอกันคลิปต่อหน้าคลิปต่อไปครับผม